ประโยค Ce plat est vraiment excellent. แปลว่า อาหารจานนี้อร่อยมากคำว่า plat เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์แปลว่าจานอาหารหรืออาหารจานคำคำนี้สามารถที่จะเป็นคำคุณศัพท์ได้ด้วย หากเป็นคำคุณศัพท์ จะแปลว่า แบนคำว่า ce เป็นคำคุณศัพท์ช่วยชี้ หรือที่เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า pronom démonstratif หรือ demonstrative pronoun แปลว่านี้คำว่า s นี้จะใช้กับคำนามเพศชายเอกพจน์ ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะโดยเฉพาะ ประโยค tout à fait d'accord แปลว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งคำว่า tout à fait แปลว่าอย่างยิ่ง อย่างมาก อย่างสิ้นเชิงคำว่า d'accord ปกติแปลว่า เห็นด้วย ตกลง